พี่น้องครับ แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีความอดทน แข็งแรง ทนทานต่อโรค และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี และแพะยังมีช่วงอายุเป็นหนุ่มสาวและตั้งท้องสั้น จึงขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ต้นทุนการเลี้ยงก็ไม่สูงมากนัก แถมยังใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากอีกด้วย และที่สำคัญ แพะยังให้ผลิตผลที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์เรา ทั้งเนื้อแพะ เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและไขมันต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ มีโมเลกุลไขมันขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการย่อย และการดูดซึมง่ายในระบบทางเดินอาหาร นมแพะยังมีคุณภาพสูงกว่านมโค และยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใกล้เคียงกับนมมารดา และนมแพะก็ยังไม่มีปัญหาต่อเด็กที่แพ้นมอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ส่วนอื่นๆของแพะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน จึงมีผู้ที่สนใจหันมาเลี้ยงแพะกันมาก และภาครัฐก็ให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับ การเลี้ยงแพะนะครับในประเทศไทยมีการตื่นตัวกันมากนะครับจะเห็นว่าภาครัฐได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรนะครับ มีการทำยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงแพะมีตลาดรองรับนะครับตลาด AEC แล้วก็ตลาดอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นการเลี้ยงแพะโดยทั่วไปในภาคใต้เลี้ยงเพื่อ บริโภค หรือเพื่อใช้พิธีกรรมทางศาสนา หลังจากที่ภาครัฐนี้ได้ออกไปส่งเสริม เกษตรกรเห็นว่ามีมีตลาดรองรับที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็เลยมีความสนใจ เพราะเราเห็นว่า แพะเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดเล็ก แล้วก็ต้นทุนงานการเลี้ยงต่ำไปสู่ท้องตลาดได้ได้เร็ว แล้วตลาดเป็นที่ต้องการ 5 ปีถึง 10 ปีที่ผ่านมาเรามีภาครัฐบาลนี้กรมสัตว์ ได้มีนโยบายนะครับมีการทำทำยุทธศาสตร์การผลิตแพะนะครับให้ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของการเลี้ยงแพะนี่เพิ่มขึ้น 33%จังหวัดที่เลี้ยงแพะกันมากที่สุดนะครับ ก็จะอยู่ทางสี่จังหวัดทางชายแดนภาคใต้เมื่อก่อนเราเลี้ยงโดยชาวมุสลิมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคด้วยโดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับสำหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงแพะนะครับจำนวนแพะมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยู่ 7 0 0 0 0 0 กว่าตัวนะครับถ้าเราจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยกิโลละ 120 บาท ปริมาณการบริโภคในประเทศ ถ้าแสนตัวเนี่ยจำหน่ายน้ำหนัก 30กิโลกิโลละร้อยี่สิบแต่ถ้าส่งออกไปทางประเทศอื่นๆเนี่ยมูลค่า อาจจะขายน้ำหนักกิโลละ 200 บาท 250 แล้วแต่ตรงนี้นะครับสำหรับแหล่งเลี้ยงแพะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้น ก็อยู่ที่ภาคใต้ครับ และเป็นแหล่งบริโภคแพะแหล่งใหญ่ของประเทศ เนื่องจากกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม นิยมบริโภคแพะ โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางศาสนาที่ต้องใช้ประกอบพิธีกรรม รองลงมาก็คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือนั่นเองครับ แพะมีขี่สายพันธุ์ครับ แพะพันธุ์ไหนครับที่เหมาะกับการเลี้ยงครับสำหรับพันธุ์ของแพะที่นิยมเลี้ยงมีหลายประเภทครับ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถเลี้ยงได้ในประเทศไทยนั้น มีอยู่7พันธุ์ด้วยกันดังนี้ครับ แพะพันธุ์พื้นเมือง แพะพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้ มีสีหลากหลาย ส่วนใหญ่พบมีสีดำ น้ำตาล หรือน้ำตาลสลับดำ แพะโตเต็มที่ เพศเมียจะมีความสูงตรงปุ่มหน้าขาประมาณ 48.5เซนติเมตรมีน้ำหนักตัวประมาณ 12.8 ถึง 16.4กิโลกรัม แพะพันแองโกลนูเบียน เป็นแพะที่ให้ทั้งเนื้อและนม มีหลายสี ทั้งสีเดียวในตัวและสีต่างกัน สันจมูกเป็นเส้นโค้ง ใบหูยาวปลกลง นำเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์ในไทยกว่า 20 ปี แพะพัน์บอเป็นแพะพันเนื้อขนาดใหญ่จากประเทศแอฟริกาใต้ มีลำตัวสีขาว หัวและคอมีสีแดง ใบหูยาวปรก นำเข้ามาเมื่อปลายปี 2539 แพะพันธ์ซาเนมเป็นแพะพันธุ์นม สีขาวทั้งตัว หูใบเล็กตั้ง หน้าตรง แพะพันธหลาวซาน เป็นแพะพันธุ์นมจากประเทศจีน มีลักษณะคล้ายพันธ์ซาเนมแพะพันธ์อัลพายเป็นแพะพันธุ์นม สีน้ำตาลหรือดำ ใบหูเล็กตั้ง หน้าตรง มีแถบสีข้างแก้ม และแพะพันธ์ทอกเกนเบิร์ก เป็นแพะพันนมลำตัวสีช็อกโกแลตใบหูตั้ง หน้าตรงมีแถบสีขาวข้างแก้ม ทั้งนี้การเลือกสายพันธุ์แพะมาเลี้ยงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงต้องการเลี้ยงเพื่อตอบโจทย์ หรือความต้องการของตัวเองและป้อนตลาดใด เช่น หากต้องการจำหน่ายเนื้อแพะปริมาณมาก และเป็นที่นิยมของตลาด ก็ต้องเลี้ยง แพะสายพันธุ์บอ หรือหากต้องการผลิตน้ำนมดิบขายส่ง ก็เลือกเลี้ยง แพะสายพันธุ์ซาเนมซึ่งให้ปริมาณน้ำนมดิบคุณภาพสูงเป็นต้นครับ ทีนี้เรามาฟังรูปแบบการเลี้ยงแพะในประเทศไทยกันบ้าง ว่าเป็นอย่างไรครับสำหรับรูปแบบการเลี้ยงแพะนะครับ อย่างที่บอกในอดีตเราจะเห็นการเลี้ยงแพะแบบปล่อยทุ่งหญ้าตามที่สาธารณะนะครับ มีการผูกล่าม นั่นเป็นในอดีต ปัจจุบันเรามีการเลี้ยงแบบปราณีตขึ้นมานะครับการขันข้องนี่คือเรา ต้องตัดหญ้าหรือหาอาหารมาให้แพะกิน มีแร่ธาตุมีน้ำวางให้กินอยู่ในคอกส่วนใหญ่การเลี้ยงขังคอกนี่จะเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงแพะนมนะครับ ให้อาหารแล้วก็รีดนมตรงนี้ บางที่ก็อาจจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วก็ปล่อยด้วยคือเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ให้แพะได้ออกไปมีการเดินบ้างการการเลี้ยงขังคข้ตลอดเวลามันอาจจะมีปัญหาเรื่องกีบ จะต้องมาคอยตัดแต่งกีบ ถ้าโดยเฉพาะยิ่ง เลี้ยงอยู่บนพื้นข้อที่เป็นไม้ละแนงเนี่ย ส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับปล่อย 24 ชั่วโมงตรงนี้ อาจจะปล่อยให้หากิน แต่มีรั้วล้อมรอบขอบชิด มีการเลี้ยงเพื่อเนื้อบริโภค อย่างเช่นแพะพันบอ เป็นแพะสำหรับให้เนื้อแพะเลี้ยงแบบกึ่งเนื้อกึ่งนม ก็จะมีแพะพันธุ์แองโกลนเบียนแพะพันธุ์จามนาปารีนะครับที่ได้ทั้งเนื้อทั้งนม ส่วนแพะนมนี่อย่างเช่นแพะพันธุ์ซาเนนพันธุ์อัมพายพันธุ์ท็อกเกนเบิร์กหรือพันธุ์ชามี่ณตอนนี้นะครับ ก็เป็นพันธุ์ที่ให้น้ำนมสูง แพะแคระนะครับไว้สำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับกรมสัตว์เองเรามีแพะพันธุ์พื้นเมือง เราเห็นว่ามีแพะพื้นเมืองทางภาคใต้ การนำแพะพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาต่อไปแพะพื้นเมืองของเราก็จะหายากขึ้น ซึ่งเราก็มีเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับยังคงเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมืองอยู่ ข้อดีคือมันมีความทนทานต่อโรคพยาธิในท้องถิ่นตรงนี้มันมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ที่มีฝน ฝนตกชุกนะครับ ข้อเด่นอันหนึ่งคือสามารถที่จะให้ลูกให้ลูกดกให้ลูกแฝดสูงนะครับ อัตราการให้ลูกแฝดก็สูงถึง 70กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้น หน่วยงานที่สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงแพะนะคะก็ขึ้นตรงหลัก ๆ ก็คือกรมปศุสัตว์นะคะ แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการเลี้ยงแพะกันนะคะ และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงแพะอีกนะคะที่เป็นหน่วยงานย่อยของกรมปศุสัตว์ ก็คือหน่วยงานแรกคือสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์นะคะก็ขึ้นตรงกับกรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ดูแลเรื่องพันธุ์สัตว์นะพันธุ์แพะอันไหนดี พันธุ์ไหนดีนะเป็นการแนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ก็ทำหน้าที่เรื่องอาหารเหมือนกัน แนะนำเรื่องการให้อาหารแพะนะฮะ ดูแลเรื่องการให้อาหารต่างๆ อาหารข้นอาหารหยาบอะไรพวกนี้นะฮะ นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์วิจัยด้านการสัตวแพทย์ ในทุกภาคเลยนะเรามีเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพแพะว่าแพะของเราเนี่ยมีสุขภาพยังไงนะฮะ นี่ก็คือหน่วยงานที่ที่มาเกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงแพะของเรานะคะแต่ที่ใกล้ชิดที่สุดเลยนะคะเห็นจะว่าก็คือสำนักงงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะที่มีหน้าที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรที่สุดเลยนะเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายมาจากกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็มากำหนดแนวทางในแต่ละพื้นที่ มีหน่วยงานสำนักงงานปศุสัตว์จังหวัด อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด และสำนักงงานปศุสัตว์จังหวัด ก็ยังมีสำนักงงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ใกล้ชิดที่สุดอีกเข้าไปอีกนะฮะที่ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของเรานะคะ เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มของผู้เลี้ยงแพะ เป็นผู้ให้คำปรึกษา เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกรเลยค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ที่จะคอยช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ ให้เข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องเพื่อขายได้น้ำหนักได้ราคามีกำไรจากการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะได้อย่างยั่งยืน จึงมีการจับตั้งเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ประเทศไทยขึ้นมาด้วยครับ เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมปศุสัตว์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเรามีตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเขตจนมาถึงระดับประเทศ ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นประธานเครือข่ายระดับประเทศ คือวัตถุประสงค์ที่กรมจัดตั้งเรื่องเครือข่ายเนี่ยกรมปศุสัตว์เรายุคนี้นะฮะเปิดให้เกษตรกรตัวแทนภาคเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ และก็ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเครือข่ายมีหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างเกษตรกรนะครับนำความต้องการของเกษตรกรไปสู่กรมปศุสัตว์ คือร่วมกันวางแผนตอนนี้เครือข่ายประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์ในการเลี้ยงแพะแกะของประเทศไทย เรามีเขตส่งเสริมอยู่ 6 เขตสำหรับแพะ คือเขต 1 เขต 3 เขต 6 เขต 7 เขต 8 และก็เขต 9 เครือข่ายเราเนี่ยดูแลเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทั่วประเทศเนี่ย้าพันกว่าคน มีแพะในประเทศไทยที่เราจะต้องช่วยเหลือกันดูแลเนี่ยเจ็ดแสนนหึ่งหมื่นกว่าตัวนะครับเครือข่ายประเทศไทยนอกจากเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการพูดคุยกับภาครัฐ ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา สุดท้ายเราร่วมพัฒนาด้วย ให้มีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานขึ้น เทียบเคียงกับนานาชาติ เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านเรา กรณีจะเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายนะฮะหนึ่งที่ท่านจะต้องได้และต้องทำหนึ่งท่านต้องไปขึ้นทะเบียน ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ถ้าอยู่อำเภอไหนไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอนั้น อันนี้สิ่งที่ได้คือกรณีเกิดภัยพิบัติ เกิดอุทกภัย สัตว์เราเสียหาย อันนี้เราได้แล้วสอง องค์ความรู้ รูปแบบการเลี้ยงแพะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเราได้ 3. เรื่องพันธุ์สัตว์กรมมีฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โดยสำนักบำรุงพันธุ์ พวกนี้เขาก็จะส่งแพะที่มีสัตว์พันธุ์ดีเนี่ยมากระจายพันธุ์เย็บช่วงนี้ ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกเครือข่าย เราก็จะเข้าถึงแพะพันธุ์ดีได้ง่าย ซื้อได้ง่ายแล้วก็ในราคาที่เป็นมิตรระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย ถ้าพูดถึงเป็นคนก็เป็นสวัสดิการเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีเงี้ยเจ้าหน้าที่จากกรมจะมาจัดโครงการให้เราบ้าง ไม่ว่าจะเป็นถังหมักอาหารที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเกลือแร่ยาวปฏิชีวนะที่จำเป็นที่กรมสามารถจะแจกจ่ายได้ ก็จะถูกส่งลงมาให้เกษตรกรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดท่านได้เพื่อน ท่านไม่โดดเดี่ยว ถ้าท่านมาในในเข้ามาในเครือข่าย อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เป็นโลกของโซเชียล เห็นไหมฮะ ในกลุ่มแพะเขาจะมีเลยพี่สัตว์ผมป่วยอาการเป็นอย่างนี้ถ่ายรูปลงวิดีโอลงไปในไลน์ก็จะมีผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เลี้ยงแพะในไลน์จะมาบอกว่าเอออาการอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ควรใช้ยาแบบนี้ จะมีที่ปรึกษาที่เป็นเพื่อนเลย พี่น้องครับ ใครที่กำลังคิดเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะ ก็อย่าได้รีรอ เพราะ ภาครัฐหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมาช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยครับ ถึงแม้ว่าตลาดแพะจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่นับว่ามีอนาคตสดใส หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ก็จะทำให้ไปได้ไกลจนถึงส่งออกไปหลายประเทศ และเพื่อให้การเลี้ยงแพะในประเทศไทย ยกระดับสู่มาตรฐาน ที่ไม่ใช่การเลี้ยงแพะแบบปล่อยทุ่ง ตามวิถีการเลี้ยงแพะแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับ พี่น้อง